งูเงี้ยวเที้ยวขออย่างนี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อที่งูแบบว่าออก นี่ ออกมาจากรูเลยเนี่ยใช่ครับใช่ครับนะไม่สามารถที่จะทำการอยู่ได้แล้วเพราะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มามากับคุณนนทวัฒน์อีกแล้วนะครับผม ะวันนี้นะฮะเรามาทำการฉีดโฟมใต้ถุนบ้านใช่ครับผม โอ้โหมันเป็นยังไงครับใต้โคงบ้านก็คือบ้านหลังนี้เกิดการชุดตัวค่อนข้างเยอะ แล้วมันเกิดโพรงโพรงข้างล่างใต้ถุนนะครับครับซึ่งเป็นที่อยู่ของ หนูมแมลงสาบงูตะขาบอะไรพวกนี้ครับลูกค้าเลยไม่สบายใจเลยจะให้เราฉีดเพื่อปิดกั้น แล้วดันตรงบ้านไว้แล้วถ้ามันโดนโปมอะฮะอ๋อก็ตายเลยครับสตาร์ฟเลยใช่ครับก็ถือว่าสตาร์ฟแล้วตายเลยครับโอ้โหแล้วนี่มันจะตายอยู่ในน่้เลยครับอ๋อนี่คือการฉีดโฟมเพื่อพยุงบ้านไม่ให้ซุดลงไปอีกใช่ครับ อันนี้ถูกต้องก็ได้ได้ได้ส่วนหนึ่งได้นิดหนึ่ง ไม่ได้ไม่ได้พยุงได้เยอะเพราะไม่ได้พยุงอ๋่อระดับหนึ่งแล้วกันใช่ครับนะครับอันนี้วันนี้เรามาฉีดยังไงรอบบ้านเลยไหมฮะใช่ครับจุดประสงค์หลักก็คือว่าไม่ให้มีโพรงเพื่อไม่ให้มีสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอยู่จุดประสงค์หลักๆของบ้าน แล้วก็ไม่ให้น้ำไหลเซาะเข้าไปในบ้านเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่ฉีดน้ำก็จะไหลเซาะเข้าไปในบ้านมากขึ้นครับ ครับ ไหลเซาะไปเรื่อยๆทำให้บ้านดินมันซุดลงเรื่อยๆซุดลงเรื่อยๆก็จะทำให้ซุดลงไปอีกโพรงตัวนี้ก็จะช่วยในการที่จะกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าไปอืมเพราะแล้วนี้ ฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าตอนฉีดเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าจะให้ดูด้วยข้างล่างนะฮะว่ามันโพงลึกแค่ไหนนะเดี๋ยวติดตามกันนะครับหลังสักครู่ครับ ครับท่านผู้ชมครับนะเราตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูโพงฮะโพงใหญ่มากเลยคุณนนทวัฒน์อันนี้นะครับเราสามารถฉีดแล้วมันก็จะล้นออกมาใช่ไหมใช่ครับจะล้นออกมา แล้วเราก็ต้องมีการกั้นใช่ครับกั้นเพื่อไม่ให้โฟมล้นมาเยอะจะให้มันพอดีกับ ตัวบ้านครับตัวโครงสร้าง นี่คือการซุดตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมฮะใช่ครับนี่ครับรอยนี้เลยรอยนี้เลยซุดเอ่อยี่สิบกว่า 25ห้าเซนเลยครับครับซุดลงไปเนี่ยเราก็ฉีด อันนี้จะลึกมากเลยอันนี้ลึกไปถึงนู่นเลยฉีดให้เต็มครับถามว่าถ้าเราทำการฉีดแล้วตัวร่องพวกนี้ครับจะมีการซึมออกมาไหมก็ถ้าถ้าเนี่ยมันอาจจะโผล่มาบ้างครับโผล่มาใช่ครับนะแต่เราก็มีการกั้นใช่ครับนะฮะเพื่อการป้องกันนะอยู่ด้านด้านข้างครับผมไปเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันครับท่านผู้ชมครับ ด้านข้างของบ้าน โอ้เห็นได้ชัดเลยครับท่านผู้ชมเกือบ 30เซนครับ สุดลงไปโอ้โห เราก็จะทำการฉีดนะ คือโฟมกับดินโดนสัมผัสกันแล้ว มันไม่มีปฏิกิริยาอะไรไม่มีปฏิกิริยาเลยครับแต่โฟมก็จะแข็งตัวใช่ครับก็จะแข็งตัว เราจะต้องฉีดเต็มไหมฮะฉีดเต็มครับต้องฉีดเต็มนี่เลยฉีดเต็มใช่นะ แล้วถ้าโฟมล้นมา เราก็ทำการปาดเก็บให้ครับปาดเก็บให้เรียบนะให้เข้ากับพื้นบ้านใช่ครับไอ้ด้านข้างเดี๋ยวดูด้านหลังครับ และนี่ด้านหลัง คือว่านะท่านผู้ชมก็เพียงแค่นะฮะบอกว่ามาฉีดใต้ถุนบ้านยาเยอะเดี๋ยวเราจัดการให้ ใช่ครับเราถางอะไรให้เก็บเรียบร้อยหน่อยเพื่อความสะดวกในการฉีดให้มันง่ายขึ้นอืมนะแล้วแบบนี้ใช้กี่คิวครับเนี่ย คุณนนทวัฒน์ก็ อยู่ที่พื้นที่งานนี้ส่วนมากจะเป็นงานเหมามากกว่าครับรบเราก็จะเหมาดูมาประเมินราคาหน้างานครับอืมแล้วก็ถึงจะตีราคาให้ลูกค้าถ้าลูกค้าโอเคเราก็ดำเนินการ้ตารางวาว่าไปใช่ครับนะครับ แล้วตอนนี้ก็ทำการถางเพื่อที่จะทำการฉีดเพื่อจะให้รูมีรูเข้าไปแล้วฉีดเข้าไปทำทำการฉีดใต้ถุนบ้านนะครับผมเราก็จะมีการถางแบบเนี้ย นะถางเก็บอย่างนี้ให้ไม่ต้องทำอะไรเลย เรามีบริการนะครับ เริ่มจากการถางยาให้เลยเพื่อจะทำดูไงใช่ครับให้ดูเป็นสะอาดเรียบร้อย ก่อนทำงานแล้วทำงานเสร็จเราก็จะเก็บงานให้เรียบร้อยเหมือนกันครับงูเงี้ยวเขี้ยวขออย่างนี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อนี่งูแบบว่าออกนี่ออกมาจากรูเลยเนี่ยใช่ครับนะไม่สามารถที่จะทำการอยู่ได้แล้วเพราะมีโฟมแล้วใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ครับ ที่เห็นเต็มๆเลยมาแล้วนะครับผมโอ้โหทีนี้เจ้าของบ้านก็ไม่รู้ด้วยนะครับ ว่าใต้พื้นนี้มีงูหรือเปล่าใช่ครับ โอ้โหจับมันก่อนดีกว่านะเพราะเดี๋ยวมันจะงูกัดใครนะครับนี่อ่าโอ้โห อย่างนี้ฮะคือตัวอย่างนะฮะถ้ามีงูแบบนี้มันก็เข้าไปอยู่ได้มันชอบนะเป็นโพรงเป็นอะไรเนี้ยนะครับ ก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะ ไม่อยากให้มันมีงูนะครับอยู่ใต้ถุนบ้านฉีดโฟมครับ ติดต่อกันมา นะครับนะยินดีเลยนะครับผม ตามระยะของตารางวา ใช่ครับใช่ครับ เราจะดูตามพื้นที่ต้องประเมินประเมินพื้นที่ก่อนครับ คือทางส่วนมากผมจะวิ่งเข้าไปดูประเมินลูกค้าให้ลูกค้าแล้วก็ตกลงว่า เราจะฉีดราคานี้ราคานี้ครับถ้าลูกค้าโอเคเราก็นัดคิววันฉีดได้เลย อันนี้คิวงานเนี่ยเกือบสองอาทิตย์นะครับนัดบ้านหลังนี้ ครับผมนัดกับ 2 อาทิตย์ถึงจะได้ฉีดถึงจะได้ฉีดนะฮะใช่ไหนต้องทำการติดต่อทางหมู่บ้านด้วย ใช่ครับ นะครับ นะ เราก็ไม่สามารถที่จะว่าได้ฉีดเลยนะใช่ก็ต้องมีการนัดแนะก่อนนะครับผมนะฮะ อีกสักครู่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูการฉีดเลยต่อติดตามนะครับท่านผู้ชมครับ และตอนนี้นะฮะเราทำการฉีดแล้ว การที่เราทำการฉีดเนี่ยคุณตุ้ยเราต้องเอาให้เต็มเลย ไม้นะฮะสมาร์ทบอร์ดนะฮะทำการกั้นเพื่อที่ไม่ให้นะลามออกมา นะครับ ราะตรงนี้เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าโฟมน่าจะทำการนะพุดขึ้นมาจะขยายตัวได้ดีมากคุณนนทวัฒน์ครับ แบบนี้เราต้องกั้นเลยนะใช่ครับกั้นเลยต้องกั้นเพื่อที่ไม่ให้โฟมออกมา สำคัญมาก เพราะว่าโฟมนี่ทำการขยายตัวเนี่ยนะได้เร็วมากแล้วก็แห้งเร็วมาก อย่างที่ผมแจ้งไปแล้วว่า 20 วินาทีนะก็จะแห้งแล้วหนูนะท่านผู้ชมดูฮะวิธีการของการฉีดฉีดเข้าไปข้างในครับรอมันไหลออกมาแล้วก็ใช้แผ่นไม้ปิดเพื่อให้มันเสมอกับแผ่นปูนครับเสมออาคารบ้านตัวบ้านแล้วถ้ามันเกิดมาเยอะเราก็จะได้ปาดเก็บอีกทีนึงเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ได้เลยครับปล่อยนี้ได้เลยใช่ครับนะฮะเผื่อถ้ามันมันฟูขึ้นมาปั๊บเราก็จะทำการปาดใช่ครับทันทีนี่ฮะท่านผู้ชมครับดูนี่ฮะนี่ นะก็จะเป็นโฟมที่ไหลออกมา เราก็ทำการฉีดเข้าไปนะด้านในนะนี่นะ โฟมก็จะมีการขยายตัวออกมา เห็นได้ชัดครับนะการขยายตัวของโฟมเนี่ยเร็วมากอัดให้เต็ม ไม่เต็มนี่จะไม่มีการพยุงตัวนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับผู้ชมสังเกตได้นะครับว่าโฟมจะมีการไหล อไหลออกมาปั๊บนะฮะเราก็ทีมงานก็ทำการกั้นทันทีกั้นนี้เพื่ออัดอัดแน่นให้มันเข้าไปข้างในได้งี้ยอืมเรายิ่งอัดอัดจากข้างนอกอะโฟมไปไหนมันก็จะดันตัวเข้าไปข้างในครับมันก็จะยิ่งเข้าไปช่องว่างคือไหลออกมาเรื่อยๆฮะถ้าเราไม่กั้นเขาก่อนเนี่ยเขามาหมดเลยนะใช่ครับนะฮะกั้นปั๊บแล้วเขาจะมีเกิดการแห้งแห้งตัวทันที 20 วินะครับอ่าช่องทางนั้นนะครับ เรียบร้อยนะฮะอยู่ประมาณ2เมตรกว่านะตรงนี้ และตอนนี้ที่เราทำการฉีดครับโฟมจะล้นแบบนี้ใช่ครับจะล้นออกมานอกตัวบ้าน คืออัดจากข้างในข้างในจะดันตัวเข้ามา ออกออกมาข้างนอกครับอรอการเซตตัวนิดนึงคือโฟมมาเราจะตัดออกทันทีใช่เราตัดออกนะแล้วครับเเราจะปล่อยไว้ตรงนี้น้ำก็จะไม่เข้าแล้วอืมนะฮะตอนนี้เป็นด้านข้างใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันท่านผู้ชมครับอันนี้เราวางไว้แล้วเดี๋ยวให้ทีมงานทำการเก็บทิ้งนะครับ นี่นี่เรามาดูด้านข้าง ไปแล้วมาดูด้านหน้านี่คือด้านหน้าเลยฮะและกำลังฉีดเลย ใช่ครับรูนี่โหวมากเลย อันนี้คือเป็นคือดินเขาซุดลงไปใช่ดินซุดลงไปครับแต่ก็ทำทำให้โครงสร้างตัวบ้านบิดเบี้ยวเหมือนกันอืถ้าเนี้ยจากเจ้าของบ้านก็คือพื้นกระเบื้องเขาแตกหมดแล้วมันบิดมันดังหมดแล้วครับลั่นหมดแล้วแล้วทำการฉีดนี่เราจะกะระยะยังไงกะระยะก็คือเราจะดูปริมาณของการขยายตัวของโฟมครับ ถ้ามันออกมาแล้วก็กั้นยิ่งกั้นมันก็ยิ่งอัดแน่น จะดีที่สุด คือข้างในเดี๋ยวจะเป็นรูโหว่ยังไง มันก็จะโซะมันจะแทะมันจะเข้าไปหมด รูเล็กรูน้อยมันจะแทะเข้าไปหมดเลยครับครับนี่ครับจะขยายมาค่อยๆขยายมาแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมฮะที่เป็นการปิดก็เพื่อดันให้โฟมมันดันตัวกลับไปด้านในครับให้มันแน่นมากขึ้นแล้วคนฉีดนี้ฮะ ก็ต้องมีการมองดูตลอดเวลา นี่คือการท่านอนอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับทีมงานเราจะต้องนอนแบบนี้เลย นะครับ อยากให้ทุกคนนะครับเห็นนะฮะว่าเราทุ่มเทการทำงานอย่างชัดเจนครับนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นช่องสุดท้ายแล้วสิจะลึกหน่อยครับต้องสุดท้ายใช่ครับแล้วก็จะลึกเลยจะไหลออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับอย่างนี้ยพอออกมาปั๊บเนี่ยฮะทำการกั้นทันที เหมือนลาวาที่แบบไหลออกมา ใช่ครับ นี่ฮะผุดออกมาฮะ ถ้าเราทำการปิดไม่แน่นหรือไม่สนิทนะครับ เขาก็จะผุดออกมาอย่างนี้ ใช่ครับ อย่างถ้าแบบว่าถามว่ามันออกมาอย่างนี้ เราทำการเก็บนะ งานนะฮะรายละเอียดก็ต้องเอาให้แผ่นราบใช่ครับ พื้นไปเลยนะกับปูนนะมีการถ่าออกนะครับผม ยังไงก็ต้องล้นอยู่แล้ว ใช่ครับต้องล้นอยู่แล้วเพราะว่าโฟมเขาไหลไปเรื่อยๆของเขาใช่แล้วเราต้องอัดให้แน่นสำคัญที่สุด ใช่ครับต้องให้เต็มด้วย ใช่ครับ พวกหมูหมากาไก่อยู่ข้างในแล้วครับตอนนี้ฮะตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรรอดแล้วครับเป็นเป็นสัตว์พันสตาร์ฟไปแล้วพวกตะขาบอะไรตายหมดครับเนี่ยมมันก็จะออกมาข้างนอกไม่ได้ถ้าอยู่ข้างในครับโฟมก็จะติดอยู่นี้ ระยะเวลาประมาณกี่ปีได้ครับตรงนี้อ๋อห้าปีครับห้าปี ใช่ครับฮะเรามีการประกันไหมครับ ในส่วนนี้ ประกันเรื่องความเสียหายของโฟมเดียวครับ เราจะมีการประกันเรื่องการเสียหายของโฟมนะครับ นี่ฮะ ไหลออกมาแล้วครับนนี้ไหลไหลมาแล้วครับผม เห็นไหมครับ ก็จทะลักออกมาก็อยู่ที่การปิดด้วยนะครับ แต่ปิดยังไงก็ต้องมีการทะลักครับนะช่องรูโวเล็กนิดหน่อยก็จะออกมาอย่างนี้ฮะพอได้เวลาเราก็จะเปิดออกนะครับแล้วก็ก้อนโฟมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาไปชิ้นะครับผมใช้เวลาติดนะฮะโอ้โหบอกเลยฮะยี่สิบวิ นะก็จะแข็งเป๊ะเลยครับ และตอนนี้นะฮะเราได้ทำการฉีดโฟมเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เรามาถามความรู้สึกของเจ้าของบ้านดีกว่าฮะสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะ แนะนำตัวนิดหนึ่งครับผม ค่ะก็เป็นนัทพัฒน์คำพันธ์นะคะ เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะ ครับผม มีการฉีดโฟม ก่อนตัดสินใจนานไหมครับ ก็เลือกหลายเจ้านะคะ มันก็มีหลายวิธีเหมือนครักับนผมพียูโฟมก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันกำลังพอดีกับบ้านของเรา ครับผมนะทำการตัดสินใจคิดว่าจะช่วยได้ไหมช่วยพยุงให้บ้านเราอยู่อีกได้ไหมก็เป็นวิธีที่วิศวกรเขาเขาเลือกทำวิธีหนึ่งก็น่าจะยืดอายุของบ้านได้ ครับผมก็เลยตัดสินใจแล้วพอได้ดูลองเข้าไปดูฮะ อันนี้ทำการเก็บงานตอนแรกนะครับที่แบบว่ารูโวงี้เลยนะฮะพอเห็นอย่างนี้แล้วความมั่นใจนี่ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับก็มันก็ดีขึ้นรู้สึกว่า 70% 70%นปอร์เก็ไว้ใจสิบความรู้สึกนะนะตอนนี้นะแล้วรอบบ้านเลยนะคุณนะรอบบ้านเลยนะได้ทำการฉีดตรงนี้นะอยากจะฝากบอก เพื่อนๆนะที่บ้านดินซุดอย่างไรดี ถ้าเราเจอว่ามันมันมีปัญหาก็ก็ควรที่จะรีบแก้นะคะก็คือตัดสินใจด้วยด้วยเรื่องของความปลอดภัยอันดับแรกนะคะความปลอดภัยของบ้านกับคนในครอบครัวแล้วก็ราคาก็เรื่องสำคัญค่ะครับผมนะฮะไอ้นี่แพงไหมที่ทำไม่แพงนะคะ เป็นราคาที่รับได้ รับได้นะสบาย สบายนะสบายกระเป๋าตังค์อยู่แล้วนะฮะก็ขอฝากด้วยนะในช่องจกมกทีวีนะครับผมอยากให้ลูกค้าหลายๆ ท่านนะ เข้าใจในจุดนี้ช่วยดูแลรักษาบ้านกัน นะขอบคุณมากครับผมคุณค่ะขอบคุณครับค่ะ ครับแล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาครับนะของการที่เรามาทำการให้ดูกันในบ้านในการฉีดโฟมเข้าไปนะใต้ถุนบ้านใช่ครับเพื่อเป็นการพยุงไม่ให้ซุดลงไปอีกใช่ครับหรือดินลงซุดไปอีกใช่ครับแล้วะรป้องกันพวกแมลงมดหมูตะขาบอะไรพวกนี้หนูพวกตะขาบพวกใช่งูเงอไม่ให้เป็นที่อยู่ของพวกมันได้นะฮะแต่ตอนนี้ที่ที่เราฉีดไปเนี่ย ถ้าโดนสัตว์เลื้อยคลานอะไรนี่ก็ตายหมดแล้วครับโนสตาร์ฟเลยใช่ครับโดนสตาร์ฟหมดแล้วครับข้างในโอ้โหนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับนะบ้านของเรา เรารักนะฮะ ผมรู้ว่าคุณรักบ้าน ผมก็รักบ้าน เพราะฉะนั้นแล้วเราควรดูแลเขานะครับ อย่าให้บ้านซุดลงไปกว่านี้อีก นี่คือดินซุดลงไปถึง15เซนใช่ครับ20เซนนะครับ เกือบ20เซนน่าจะ20กว่าเซนเลยครับซุดลงไปเยอะมาก ลึกมากเลยนะครับนะครับ นะบ้านไหก็มีปัญหาท่านไหนมีปัญหานะฮะ ติดต่อมาได้เลย อยากให้ท่านผู้ชมนะได้ นะอยู่บ้านร่มเย็นเป็นสุขนะ แบบนี้ตลอดไป ประสบการณ์ดีๆกับบ้านที่ซุดแบบนี้ หรือดินที่ซุดลงไปแบบนี้ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์กับผมดีเจบอมชกมก วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับรถติดรถติดรถติดรถติดแล้ก็รถทุกใจรถทุกใจรถทุกใจรถทุกใจ